กข้าวโพดนานแล้งจะเอาน้ำมาจากไหน คำถามนี้เป็นสิ่งที่เกษตรกรกังวลใจครับ ดังนั้นสิ่งจำเป็นมากที่สุดก่อนการตัดสินใจปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง นั่นคือ เกษตรกรจะต้องสำรวจพื้นที่ของตนเอง ว่ามีน้ำเพียงพอตลอดฤดูการปลูกหรือเปล่า เช่น มีน้ำจากคลองชนประทาน หรือน้ำจากอ่างเก็บน้ำฝาย แม่น้ำ สระน้ำหรือบ่อน้ำบาดาลเป็นต้น เพราะหากไม่มีแหล่งน้ำอยู่ การปลูกข้าวโพดหน้าแล้งก็คงไม่เหมาะกับพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรนะครับ ดินแบบนี้ปลูกได้ไหม ดินดีกว่าโพดเลี้ยงสัตว์ชอบ ต้องเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดี เช่น ดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนทรายครับ พื้นที่นาของเกษตรกรก็ปลูกได้นะครับ แต่ดินเนี่ยต้องไม่เหนียวจัดจนเกินไป เพราะข้าวโพดไม่ชอบดินที่ระบายน้ำไม่ดี ถ้าเกษตรกรสงสัยว่าพื้นที่ของตัวเองเหมาะสำหรับการปลูกหรือไม่ สามารถขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ชอบดินที่เป็นกรดจัด อย่างเช่น ถ้าความเป็นกรดด่างต่ำกว่า5ถือว่าไม่เวิร์กไม่ดีแน่ ๆ วิธีการตรวจสอบทำได้โดยการใช้ ชุดตรวจสอบดิน ซึ่งเกษตรกรสามารถสอบถามได้จากสำนักงานเกษตรอำเภออีกเช่นกันครับ ถ้าหากตรวจสอบแล้ว ดินเป็นกรดจัด ให้แก้ไขด้วยการใส่ปูนขาว ปูนมันเพื่อปรับสภาพดิน ให้ค่าความเป็นกรดด่าง อยู่ระหว่าง 5.5 ถึง7ก่อนนะครับ ไม่อย่างนั้นข้าวโพดไม่โตแน่ ๆเลย นอกจากนี้เกษตรกรจะต้องปรับพื้นที่ให้สามารถระบายน้ำเข้า และออกจากแปลงได้สะดวก เพราะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่ชอบน้ำท่วมขังครับ ระวังให้ดีๆ แต่ก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพื้นที่ไร่จึงจะปลูกได้ ในฤดูแล้ง พื้นที่นา พื้นที่ราบ ก็ปลูกได้ ขอให้มีน้ำและชนิดดินเหมาะสม ระบายน้ำได้ดี เท่านั้นเองครับ